สำหรับประโยคคำถาม Pak kapan tepatnya Anda akan pergi dari Phuket แปลว่า คุณจะออกจากภูเก็ตวันที่เท่าไหร่ คำว่า kapan แปลว่า เมื่อไหร่ คำว่า tepatnya แปลว่า แน่ ๆคำว่า Anda แปลว่า คุณ คำว่า akan แปลว่า จะ คำว่า pergi แปลว่า คำว่า dari แปลว่า จาก ประโยคคำตอบ saya แปลว่า ฉันจะไปจากภูเก็ตวันที่ 13 มีนาคมคำว่า saya แปลว่า ฉันคำว่า pada แปลว่า บนคำว่า tanggal แปลว่า วันที่คำว่า pada tanggal แปลว่า ในวันที่คำว่ามารัตแปลว่า มีนาคม